อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วยโอเคผมนี่ก็ขอกราบสวัสดีจากผู้เกียริทุกท่านที่เข้ามารับชมงานนี้ด้วยเนาะวันนี้จะพาเล่นเกมบีจีผมเกมนี้ก็คล้ายๆกับเกมอะไรอ่ะไม่รู้คล้ายเกมอะไรผมแต่ว่าอยู่ในค่ายบีจีนะก็ลองเข้ามาหาเล่นกันดูมาโหนี่มาเล่นเบ็ดสิบให้ดูว่าผมเล่นเบ็ดสิบให้ดูต้องบอกเขาว่าที่นี่ครับผม ทุนเยอะไม่จำเป็นครับผมทุนเยอะไม่จำเป็นต้องเล่นโหดทุนเยอะไม่จำเป็นต้องเล่นหนักครับผมเราเน้นเล่นเราได้นะเราเน้นเล่นเราได้ครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเราเน้นเล่นเราได้พอโอ้โห สเก็ตเตอร์อ่ะอย่างนี้ได้ดิสเก็ตเตอร์เรียบร้อยเฮ้ยอีกแค่อันเดียว โอ้โหแม่งเอ้ยอยู่อันที่ห้าเมื่อกี้อ่ะเพื่อนโ่เข้ามากันแล้วยิงมกดแล้วกดแชร์กดซับสไคร์กดดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเนาะก็บอกเลยว่าเกมนี้ผมช่วงเวลาที่ผมเล่นก็อยู่ในช่วงเวลา6โมงครับผม6โมงถึง3ทุ่มครับผมแล้วผมจะเล่นอีกทีนึงผมจะเล่นอีกทีก็คือสี่ทุ่มจนถึงตีสองครับผมช่วงเวลาเนี่ยเพราะว่าโบนัสการเข้าฟีเจอร์ผมดีมากผมการเข้าสเก็ตเตอร์ดีมากๆครับผมก็นี่ไง ได้ยังไง โอ้โหเป็นอีกยี่สิบรอบครับผมบวกอีกสิบรอบ โอ้โห เป็นอันรู้เรื่องครับผม คูณแสงไปคูณหลายไปเรื่อยๆครับผมแปดสิบแล้วก็ โอ้โหดอกนี้หลายไปยาวๆเลยนะจ๊ะ เออ เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ว่าคนมักจะไม่ค่อยได้เล่นนะ เพราะเป็นเกมใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเกมที่ว่าไม่ค่อยติดตาใครด้วยผมแต่ก็แนะนำให้เล่นนะ แนะนำให้เล่นช่วงเวลาที่บอกเนาะแนะนำให้เล่นช่วงเวลาที่บอกผมก็คือหกโมงจนถึงสองทุ่มแล้วก็ช่วงสาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มสามแล้วก็ ประมาณสักห้าทุ่มฝ่าแหละจนถึงตีสองอ่ะลากยาวถึงเนี้ยลองได้เล่นลุ้นดูนะผมเออก็บอกเลยว่าแจกดีแน่นอนผมเกมนี้แจกดีแน่นอนลุยไปยาวๆเลย โอ้โห มาดิครับผมลุ้นไป มาดิครับผมมาดิมาดิโอ้โหต้องร้องเลยจ้าต้องร้องเลยจ้าเกมนี้เฮ้บอกเลยว่าปะติเกจ้าผมลุยครับผม รางวัลระดับเมกาวินแตกมาได้ยังไง ขึ้นรางวัล1 0,000ไปเลยเด็กครับผมเพื่อนๆโอ้โหก็ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนผมเลยเนาะเป็นเกมที่ว่า แตกมางงๆเหมือนกันเนาะซุปเปอร์เมกาวินขึ้นไปเลยนะ ก็ อย่าลืมกดติดตามช่องครับผม ยังไม่ลืมที่สัญญาไว้ผมวันที่ 10พฤศจิกาเอ้ยไม่ใช่วันที่ไหนวะวันที่ลอยกระทงอ่ะเรามีแจกครับผมเรามีไลฟ์สดแจกครับผมเรามีไลฟ์สดแจก แต่จะแจกอะไรนั้นไม่รู้ก็ลองกด ติดตามมาเอามาดูแล้วเข้ามารับชมกันดูเอาเองเนาะวันนี้ก็แตกว่าสามพันป่าผมกินมาแบบนิ่มๆเพราะก็หมายในวันพรุ่งนี้ผมจับเล่นเกมอะไรให้ดูนะผมเรามาดูกันว่าวันหยุดนั้นจะมีโปรอะไรดีสำหรับโปรฝากแรกของวันนั้นมีโปรเด็ดๆแน่นอนครับผมวันพรุ่งนี้เราติดตามรับชมเนาะก็เจอกันใหม่วันนี้วันนี้ก็สวัสดีครับจ้า